ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนรวบรวมองค์ความรู้อุทยานธรณีโลกสตูล บนแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ จังหวัดสตูลมีความสวยงามทั้งเรื่องธรรมชาติ ท้องทะเล ป่า ภูเขา และยังพบสัตว์ดึกดำบรรรวมถึงสัตว์ทะเลโบราณจำนวนมาก โดยยูเนสโกอนุมัติให้จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกในปี 2561 นักวิจัยไทย ได้นำนวนุรักษ์แพลตฟอร์ม มาใช้เป็นเครื่องมือจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนครับ สวทช ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนำนวนุรักษ์แพลตฟอร์ม จัดเก็บองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมในระบบนิเวศถ้ำรวมถึงชายฝั่งทะเลของอุทยานธรณีโลกสตูล โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบบทความ ภาพถ่าย ไฟล์วิดีโอ และคลิปเสียงของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่าง ๆ เช่นถ้ำทะลุซึ่งมีการค้นพบค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกันขณะที่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เช่น หอสี่หลังพบสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ ทั้งหญ้าใบพายปูก้ามดาบก้ามขาวและปูทหารก้ามโค้งองค์ความรู้ทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในนวนุรักษ์แพลตฟอร์ม จะเป็นประโยชน์ ทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน